สำหรับประโยค namanya กระต่ายขูดมะพร้าว yang mana makna harfiahnya parut kelapa แปลว่าชื่อ กระต่ายขูดมะพร้าว ซึ่งคำแปลตามตัวอักษรก็คือ กระต่าย ขูด มะพร้าวค่ะคำว่า namanya แปลว่า ชื่อของสิ่งนั้น ให้สังเกตว่าในคำนี้มีการใช้ปัจจัยเนี่ย เติมหลังคำว่านมาเพื่อบอกว่า ชื่อนั้นคำว่าอย่างเป็นคำเชื่อม แปลว่า ที่ ซึ่งคำว่ามานะแปลว่า ที่ไหน ในที่นี้แปลว่า ซึ่งคำว่า มักนา แปลว่า หมายความว่าคำว่า h าร์ i a h n y a แปลว่า ตามตัวอักษร คำว่า ปารุด แปลว่า ผูก คำว่า กลับปะแปลว่า มะพร้าว คำว่าเกอลินจี แปลว่า กระต่าย